สำหรับประโยค不好意思请问这个酒店离这里远吗แปลว่าขอโทษครับ โรงแรมไกลจากที่นี่ไหมครับสำนวน不好意思แปลว่าขอโทษหรือขออภัยคำว่า请问แปลว่าขอถามคำว่า这个แปลว่าอันนี้ ในภาษาจีนจะพูดสลับว่านี้อันคำว่า酒店 แปลว่าโรงแรม คำว่าดีแปลว่าห่าง คำว่า เจอีแปลว่าที่นี่ คำว่าเหวียนแปลว่าไกล คำว่ามาแปลว่าไม่ เป็นคำที่ใช้สร้างประโยคคำถามสำหรับประโยค离机场大概有四十分钟的路程คาว่า离แปลว่าห่างคาว่า机场แปลว่าสนามบิน คำว่า大概แปลว่าประมาณ คำว่า有แปลว่ามี คำว่า四十แปลว่าสี่ิบคำว่า分钟แปลว่านาที คำว่า的แปลว่าของ คำว่า路程แปลว่าระยะทาง